พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดโลก การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลต่างๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคครับ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบ จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารก่อนส่งไปยังผู้บริโภคครับ ห้องปฏิบัติการทูฟนอตประเทศไทย เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานบังคับในประเทศ และมาตรฐานบังคับของประเทศคู่ค้า รวมถึงงานวิจัย และการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งด้านความสามารถทางวิชาการ ความชำนาญของบุคลากร และการบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการทำให้ผลทดสอบมีความถูก